สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติสันนะครับมาเล่นกันต่อนะครับกับพลัมซอมบี้ฮีโร่นะครับเราสำหรับวันนี้นะครับ ผมจะไปเล่นด่านพลัมมิชชั่นต่อนะด่านสุดท้ายแล้วนะครับ ของพลัมมิชชั่นนั่นเองนะครับผมก็เก็บเพชรนะได้ 950 แล้วนะครับ ก็อีกสักนิดสนึงนะครับ ผมน่าจะชนะละเอ้ยผมน่าจะได้1,000นะครับแล้วผมก็จะผ่านได้แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะเจออะไรนะครับ Impossible มาเจอแซดแม็กนะครับ เรานะครับจัดมันนะครับ เราไม่คิดอะไรมากนะครับ จอ s t อ r of the Smash นะครับ Smash ังงั้นแหละนะครับดานที่สิบเก้าใช่ไหมโอเค ลุยนะครับ อืมดีทุกตัวนะครับอย่างนี้แหละนะครับ โอ้เยี่ยมผมต้องรีบตีมันก่อนแล้วนะครับ ผมไม่มีตัวตีนี่นะครับ แอนติฮีโร่ไปแล้ว ตีแรงกว่านี้สินงมันจะตีผมนี่ดอกละสอง ดอกละสองไปเรื่อยๆนะครับผมไม่มีอะไรฆ่ามันอ๋อมีค้อนไงค้อนฆ่าได้นะ โอเค มาแล้วนะครับ อืม เดี๋ยวที่จะไม่ใช้นะครับ โอ้โหโอ้โห โอ้โห ตายช่อย ตีสองหหมันตีผม โอ้โห ตีไปเป็นไรครับมันตีเรา เราโล่นะครับ เราโล่หืมมันทำไมเยอะแยะมีเลอร์ตัวตัวเลอร์นี่จะมาทำไมเยอะแยะนะครับ คิดว่าจะเอาตัวนี้ลงไปแล้วนะครับ ำไงดี เพื่อที่จะจัดการศัตรูให้หมดนะครับ เราต้องแบบนี้นะครับฟิงอ่ะประมาณนี้แหละนะครับ มันตีไปเทียหนึ่งนะครับ หนึ่งไม่ซีเรียสมากเลยนะครับโอเคได้แล้วของนะครับว่าแล้วนะครับ แล้วก็จัดมันนะครับตัวนี้นะครับต้องยิงไปครับ โอ้ เยี่ยมมากนะครับ โอ้โหกำลังเยี่ยมเลยนะครับ แบบนี้นะครับ ตีสี่นะครับท่าน อย่าว่าเบเบนะครับ แต่ว่าเราไม่เอานะครับ เราจะตีหัวมันนะครับ ตีหัวมันโพจอดนะครับแค่นั้นแหละพอแล้วครับมาตีไปเรื่อยๆก่อนนะครับ เราฟาร์มไปนะครับ เราฟาร์ม ฟาร์มโลนะครับ ฟาร์มโลไปเลยตีหนึ่งไม่ไม่ซีเรียสมากนะ มาเลยนะครับชอบเล่นตัวนี้ว่ะผมถ้าผมเอาพืชลงใช่ปะ่ะ ผมก็จะโดนเต็มๆนะครับจะโดนเยอะมากเลยนะครับ มันจะบวกหนึ่งบวกหนึ่งไงผมเลยต้องระวังนะว่าเจ้าตัวไหนลงนะครับเท่าพืชลงเท่าพืชลงเราต้องตีให้มันตายไม่ใช่ไรครับ นี่ไง บวกหนึ่งบวกหนึ่งละฟิงฟิงนะแบบนี้นะ ผมก็จะเอานี้ตีหัวมันอีกทีหนึ่งใส่โป เคมา เคลียร์มันให้หมดนะศัตรูนะครับตูมตูมตูมตีมาเถอะหนึ่งนะไม่กลัวหรอกนะครับ สบายสบายนะเพชรซอมบี้ ดาเมจสามนะตัวนี้เฟรนซี่ถามว่าผมกลัวไหมไม่กลัวเลยนะครับ เรามีหลายตัวนะครับ โดยเฉพาะตัวนี้หนึ่งไปเลยนะครับ มันจะเฟรนส่งเฟรนซี่ มันจะเฟรนอะไรของมันก็ช่างนะครับ เจอแบบนี้เป็นอย่างไรมั่งตายนะครับ สองตัวนะครับ ให้มันตีหนึ่งมันตายนะครับ คุ้มนะครับยังไงก็คุ้ม มาสิครับ ยิงไปสิครับอเราเริ่มได้ทีละนะครับ มาของศัตรูใกล้หมดลงเรื่อยๆนะครับ ไพ่ศัตรูนะครับมาฮิวสี่ฮิวตัวเองนำเพื่อน ทำดาเมจสามเนื้อหัวแบบนี้สบายนะครับ โอเคทำดาเมจสเจอเต็มเต็มนะแอนตี้ฮีโร่นะตีเก้านะ มา ต่อให้ตีหนึ่งเลย พัวเพื่อตายนะครับสองที่บวกสองบวกสองโอ้ยกล้าใส่ด้วยนะครับตีสามผมมาหรือเออมาเลย เดี๋ยวมันรู้นะครับ รอบต่อไปนะครับมันรู้แน่ๆ ว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะ เจอจัดไปนะครับคงรอดหรอกเพื่อน ช่างมันตีฮีโร่ไม่ใส่นะครับทำอะไรมันจะเด้งอะไรผมเออ โอ้โห อย่างนี้ได้เหรอเพิ่งรู้เป็นไรนะครับตู้มชนะเหมือนเดิมนะครับเพิ่งรู้มันเด้งอย่างนี้ก็ได้นะ โอเคนะครับ เรียบร้อยนะครับเราเยสนะครับอันล็อกแล้วนะครับ อันล็อกแผนแล้วนะครับ ตัวใหม่นะครับ เ p สคอมพิว l e t e ลเล่ นะครับ ได้ตัวใหม่แล้วนะใช่ปะเฮ้ย โอเค จะเกิดอะไรขึ้น ดูก่อนว่ามีอะไร หรือเปล่านะ ยิ่งผมใช้เน็ตผิดผมต้องใช้อีกอันหนึ่งนะโอเค โหลดแล้วนะครับ นะด่านยี่สิบเราจะมีด่านยี่สิบยังไม่เล่นนะด่านสิบเก้านะ เมื่อกี้นะครับ ผมเปลี่ยนเน็ตแป๊บหนึ่ง ผมมีเน็ตตัวเองรับกิจทีวีอันนี้เป็นเน็ตข้างนอกบ้านนะครับ ผมต่อสายเน็ตนอกบ้านมาใส่เน็ตกิจทีวีนั่นเองครับ พูดง่ายๆนะ ผมมีเราเตอร์ในห้องเลยนะครับ ตอนนี้นะคือผมมีเราเตอร์ในห้องนะที่ผมพูดนะ โอเคนะครับ ยังไงต่อ ละคราวนี้ ผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับ ก็จะไปเล่นลีกครับ รอบหนึ่งนะครับสำหรับลีกวันนี้ผมก็คงจะเล่นซอมบี้มั่งนะครับ The Smash นะเล่นกันไปรัวๆนะครับ มาลองดูใครอยากมาลองกับผม เจอแน่ๆนะครับ ผมยังเพิ่งเร็วสามเร็วห้าเองนะครับ ยังเด็กๆอยู่นะครับ สปูโดนะครับ สปูโด สปูโด น่าจะอ่านแบบนี้นะ สปูโดตัวระเบิดโอเคนะครับไหนอันนี้ยังไม่จำเป็นนะครับอ่ะประมาณนี้แหละนะครับจับไปนะครับ ก็คงจะใส่ตัวนี้ไปก่อนแล้วนะครับ เพราะว่าเราไม่มีอะไรทำแล้วซอมบี้เกตบวกสองแล้วก็เฟรนซี่โอเค ให้ให้ตีฟรีเลยหรือสองพืชปกติจะเป็นตัวที่พวกที่ใช้ใช้เยอะนะครับ โหจะมาทำไมวะเนี่ย ตัวเนี้ยยังไม่ถึงเลยนานนะ ซอมบอทประมาณว่าจะเป็นพวกที่ใช้พาทิตเยอะแต่ว่า ของไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจะเป็นประมาณนี้เลยนะโอเคอันนี้คือทำอะไรยางยางไม่ใช่ปล่อยให้ตีไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับตัวนี้เป็นตุกเพชรหรือเปล่านะครับ เพชรเป็นสปอร์ตนะครับ อ่าผมต้องใส่สองตัวนี้ไปพร้อมกันนะครับทำไงก็ได้นะครับทำไงดีวะ สตร์ทออฟเท u ร์นะครับ อืมต้องกันไก่ไว้นะไม่ให้ตายนะครับโอเค รอบหน้าน่าจะเวิร์กนะครับ รอบหน้าน่าจะเวิร์กย้ายไก่ตายนะ ตัวนี้ตายนี่ผม เสียแผนหมดนะครับ ตัวชิคเก้นมันใช่ชิคเก้นไหมมัสคอตเลย เออตีไปเถอะนะครับธรรมดาโอเคไม่มีอะไรมาก ไม่ซีเรียสครับพี่น้อง ตีไปนะครับมันตีมานะโอเคเวิร์คครับได้การครับ มาแล้วนะครับ มาแล้วครับเราต้องใส่ไม่ให้มา ไปนะครับมาเล่นทริคกันไปนะครับ ผมรอแล้วนะครับ แบบนี้นะครับโอ้โหทีมอัพ ครั้งแปดมีตัวนี้ด้วยเหรอ โอ้โหโอ้โหสุดยอด สุดยอดจริง ๆ พวกนี้นะบ้าคือมาคักแท้เรา คือมาคักแท้เราไม่เป็นไรครับ เราจะกันนะครับไม่ไม่ตายนะครับ ไม่ยอมแพ้บ้าจริงๆอ่ะตุ๊บไม่โดนว่ะ โอ้ มันถึกมากเลยตัวนั้นนะครับไม่เป็นไรนะครับ เราก็ใส่ตัวถึกไปนะครับ ตัวหนึ่งใช่ไหมเออนั่นแหละนะครับ เราก็ใส่นี้ไปนะครับ ให้มันเฟรนซี่ไปนะครับตัวไหนวะเรามีตัวถึกตัวหนึ่งก็โอเคแล้วนะครับ อย่าบวกสามบวกสามนะครับ โอ้โอ้แม่เจ้าโอ้มันมันเลยกินเราตลอดเลยทีละสองทีละสองบวกพลังสองแล้วเฟรนซี่ใส่ตรงนี้แล้วกัน ยากหนักแก เอาดิครับ เอาดิครับ เอาดิครับ ระเบิดมาเลย ระเบิดหรือเปล่า เวลาจะหมดแล้วนะครับมีหมอมีหมอแล้วโอเคออกออกมั่งซอมบี้บวกสองบวกสองใส่ตัวไหน แน่นอนใส่ตัวนี้ครับ เพราะว่ามันบวกไปเรื่อยๆทุกเทิร์นนะครับ ปักธงแล้วครับ ฟิงฟิงนะครับมามึงมา นะครับ มา นะครับ โอ้ เจอแบบนี้ศัตรูแบบไม่เอาเลย ยกโทษให้กูด้วย ประมาณนี้เลยครับเป็นรีวิวมูฟอัพพลานนะครับ่เจอนะครับ ถ้าไม่มีตัวไหนที่ระเบิดผมได้หมดผมไม่รู้นะว่าท่ามันมีอะไรนะครับ ผมไม่รู้จริงๆนะไอตัวระเบิดเนี่ยน่านไงโอ้โหเกือบตาย บ้าจริงๆ move up p l a n here ตรงนี้ อืม มา มาตรงนี้น่าโอเคนะ เพื่อความถึกนะครับ มา มา ตีใบสอง ตีไปแจดนะครับ มามึงจะอยู่ใครจะอยู่ใครจะไปมารอตรงนี้หรอวะเพชรนะครับ บวกหนึ่งนะครับ สปอร์ตมาแล้วนะครับ ผมสายสปอร์ตสายเพชรนะครับทันทันทันทันทันทันทันทันทันทันทันทันทนดูสิไม่กล้าดมันเยอะมันไม่เอาลงมาวะไม่เข้าใจจริงๆนะครับนั่นไง ชั่วจริงๆ ผมว่าแล้วสตริกมาให้หมดเออตายจ้อย หมดยังทริกแก เฮ้ย มันจะเอาตัวถึกไปถึงไหนวะ ไม่เป็นไรครับเปิดมันตีแบบทีละสองนะครับ เราไม่รีบนะครับ พลังเหลือเยอะนะครับ แต่มันโดนตีทีเดียวนะครับ โอ้โห โอ้โห มันเอาอย่างนี้นี่เอง โอ้ มันเอาอย่างนี้นี่เอง เข้าใจแล้วครับ ตรงนี้ใส่ทำอะไรได้ครับ destroy all plants มึงตายให้หมดเลยแบบนี้ นะครับเหลือตัวไหนไว้วะ นี่แล้วกันครับ การตายนะครับ เทินหนึ่งนะครับ เทินต่อไปนะครับได้รู้กันนะ โอ้ยังแปดอยู่นะครับ ไม่ถึงเก้าเว้ยนึกว่าเก้าแล้วนะครับออกสปอร์ตนะครับให้มันตีไปเรื่อยๆนะครับเราไม่รีบนะครับกันต่อไปได้รู้กันโหมันมันยังเหลือไพ่เยอะผมไม่เหลือไพ่แล้วอะผมนึกว่าจะจบแล้วนะอุตสาบ้าไปอย่างเยอะนะครับ มาอีกแล้วทีมอัพมาอีกแล้ว บูซายว h a t the f นะครับ คือมันกะจะเอาผมให้ได้เลยใช่ไหมเออเอาเลยนะครับ เอาเลย คือมันคิดว่าผมไม่มีอะไรสู้แล้วไง แต่มันดันไม่รู้นะครับ มึงตายสมบัติมาแล้วตูมสมบัติหนึ่งพันมันดันไม่รู้ไงเจอซอมบอตหนึ่งพันเข้าไป มันจะสู้อย่างไรโอ้ยสองดาเมจโอ้ฮิวครับท่านฮิวสิครับท่าน ิวสิครับท่านฟิงฟิงเชิญนะเพ่สมบัติพึงพันนะโอ้ยพลังแปดมึงคิดว่าพลังแปดมันจะสู้กูได้หรือ ตบทีสิครับเอออ๋อเจ็บสาม ตาย รอบหน้ามึงเป็นไรเร็จหรือเปล่า ไม่ใช่นะวันนี้ทำอะไรได้มาครับเาตีไปนะครับ ดูสิ ใครจะอยู่ใครจะไป มันจะเอาอะไรมาตีผมอีกลูกขู่อย่างถึกนะครับมันเอามากันนะ นั่นไงมันเอามากันจริงๆด้วย หมดละ มันหมดละ โอ้โห มันยังมีการ์ดนี้บ้าจริงทำรายการนี้นะครับพลังผมยิ่งจะหมดแล้วโอ้โดนตีไปเหลเจ็ด เป็นอะไรที่มากมากเลยนะครับเอาไปกันไว้นะครับ เอาดิ เอาดิวะ เอาดิวะ การสองใบมึงทำอะไรได้ เนี่ยมากันนะครับยังเอามากัน อะไรวะเนี่ย มันยังมีอะไรมาสู้อีกอ่ะโอ้โหมันยังมีอะไรมาสู้อีกอ่ะโอ้โห แพ้ซอมบอทหนึ่งพันแกซอมบอทหนึ่งพันไร้สาระมาก สู้จนมีนาทีสุดท้ายใช่ไหมเนี่ย มา ผมไม่เหลืออะไรแล้วนะครับ เนี่ย ผมไม่เหลืออะไรแล้วนะครับเอ้าทำไมมันเหลือตรงนั้นไว้อะโอ้โหแบบนี้ผมเกือบเกือบตายอะ่ะ เฮ้ย มันฉลาดมากเลยอะ่ะ เออ เอาสิวะ เอาสิวะ อย่างไรผมก็มีโล่อันนึงเหรอวะ เอาสิวะโอ้โหมีโล่ครับท่าน yes yes yes สมบัติหนึ่งพันชนะด้วยโล่ บ้า บ้าจริงๆ ตัวนัดนี่ผมนึกว่ากระจกกระจกแล้วแม่โคตรเก่งครับหลังๆมาเพื่อนนี่จะเป็นแบบพวกหลังๆเก่งนะครับ โอ้ยสุดยอดจริงๆนะโอเคแปดสิบแล้วนะครับเก้าร้อยแปดสิบแล้วนะ มาได้ใหม่สิบเก้าร้อยเก้าสิบบ้าจริงได้เปิดหนึ่งพันแล้วไหมเนี่ย อ้าว แบบนี้ก็ได้เปิดหนึ่งพันสิ โอเคนะก็ต้องขอโทษนะครับกับเสียงนะครับ โอ้โหกว่าจะชนะนะครับ ไปเจ้าสมบอทนี่สมบอทนี่โอ้ย ไม่น่าเชื่อเลยจะขนาดนี้นะครับ โอ้โห เกือบแพ้แล้วนะครับ นิดเดียวนั้นนะครับ มันบัฟกันดีจังเลยครับ ตัวนัดนะครับ โอ้โหไม่นึกว่าจะเก่งขนาดนี้นะ ไม่เคยรู้เลยมันเก่งขนาดนี้ผมคิดมาตลอดว่าทานตะวันนี่เก่งโคตรเก่งละไม่น่าเชื่อเจ้านัดมันก็เก่งนะครับโอเคนะโอเคหนึ่งพันเปิดละครับท่านแบบเนี้ยนะครับมาเปิดง่ายแพ็คหนึ่งพันนะผมก็จะเปิดตลอดแล้วนะครับลุยนะพรีเมียมแพ็มาเลยตูดุตูดุตูดุตูดุดุนตุนตูดุดุนตูดุดุน อันนี้เป็นเพลงลายเลนเจอร์แล้วนะครับ มาครับ ชูนิ่มๆช่วยผมด้วย มาเลย น่าจะได้ตัวดีๆนะมันต้องมีตัวดีๆแล้วล่ะ แน่นอนนะเพราะเปิดตั้งเยอะนะครับอ่านไงนั่นไง ตัวอะไรไม่รู้ เยอะแยะไปหมดนะครับโอเคนะครับ เยี่ยมมากนะครับ เยี่ยมมาก มีตัวนี้ตัวใหม่ตัวเดียวกันดูกันทำลายเกรฟสโตนนะครับโอเค ไอ้พวกนี้ของพวกนี้มีหมดแล้วนี่หว่า ไม่ต้องการนะ ไม่ต้องการ ไม่ต้องการเลยนะพวกนี้อ้าวโอ้โห จะไม่มีของอื่นให้ผมเลยเหรอ เฮ้ยเฮ้ยตัวใหม่ตัวใหม่โปโกเบราว์เซอร์เบราว์สับพลันนะครับอ่าเขียนนะเกฟสโตนโปเบราว์เซอร์เบราว์พันครับมาตัวใหม่ฮเบเนตต t i n g b e รี่นะครับ ถ้าโดนตีแล้วบวกสี่ับโอ้โหยอดสุดยอดโอ้โหดีฟซีนะครับ โอ้โหตัวนี้ มาแล้วนะครับปิงสองอันปิงอันนี้มันดีไงวะมันต้องพวกที่ โอ้โหได้สียสองตัวเลยเว้ยซอมบี้โคชนะครับออสปอร์ตแคนนอปีเฮิร์ดดิสเทิร์ดโอ้โหดีเลยนี้คอมโบได้ดีมากเลยเนี่ย มาครับพรีเมียมสปายดาเมจสามทำไมได้กากันโชเยอะจังเลยนะครับฮิว โห ตีแล้วฮิวด้วยนะครับ มา มาพวกนี้ผมได้หมดแล้วอ่ะเกรฟดิกเกอร์นะนี่ซอมบี้ให้นะเกรฟสโตน มิกซ์เดมรามลอมลีโอ้โหโคตรดีนะครับ ตัวนี้เฮ้ย ไม่ได้เลเจนเดอรี่เลยนะไม่เป็นไรนะครับ ได้ตัวใหม่มาเยอะเหมือนกันนะเยี่ยมแล้วครับ เยี่ยมแล้วครับเยี่ยมแล้วสุดยอดนะครับได้ตัวใหม่มาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ แต่ไม่ได้เลเจนเดอรี่นะแต่ไม่เป็นไรนะครับ โอเคนะับขอบคุณมากครับที่ชมนับเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอหน้านะครับผมเกรติสันนั่นเองครับผมก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะเกมนี้เวลาเบื่อๆก็จะเล่นนะเวลาไม่เบื่อก็อย่าว่ากันแล้วกันนะครับบ๊ายบายสุดสดีเพื่อนๆขอบคุณครับตรงไหนวะ